thank you ครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการป้องกันการสอบของผู้ต่อสู้ โดยการใช้ท่อนแขนนะครับในการบล็อกหรือว่าประทะเพื่อลดแรงประทะจากผู้ต่อสู้นะครับเรามาเริ่มจากดูการบล็อก การสอบของคู่ต่อสู้โดยการสอบตีนะครับบล็อกด้วยสอบนะครับเมื่อคู่ต่อสู้ทำการสอบเราเปิด บล็อกโดยต้นแขนนะครับในลักษณะบนแขนนะครับล็อกนะครับขึ้นไดยบล็อกต้นแขนนะครับ ความดับหลบหน้า เพื่อให้เอาแขนแนบคางแนบแขนหลบหลบแนวสอบคู่สู้นะครับสอบปากครับเราบล็อกล็อกล้วสอบปากครับสอบปาก็บล็อกบล็อก ด้วยสอบเช่นกันนะครับสอบปากบล็อกอีกข้างนึงครับ บล็อกสอบงัด ต่อไปสองงัดบล็อกนะครับสืบเท้าหรือว่าเราจะโยกตัวยังไงก็ตามเพื่อให้บล็อกใช้คู่ต่อสู้เขาทำร้ายเราไม่ได้นะครับสองนัดครับการป้องกันศอกของคู่ต่อสู้ ในลักษณะของศอกตัดอีกวิธีหนึ่งก็คือการดึงตัวหลบนะครับ ในคู่ต่อสู้ทำการศอกตัดนะครับ ต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการป้องกันการสอบของผู้ต่อสู้ โดยการใช้ท่อนแขนนะครับในการบล็อก หรือว่าปะทะนะเพื่อลดแรงปะทะจากผู้ต่อสู้นะครับเราก็เริ่มจากดูการบล็อก การสอบของผู้ต่อสู้โดยการสอบตีนะครับบล็อกด้วยสอบนะครับเมื่อผู้ต่อสู้ทำการสอบนะครับเราเปิดนะครับบล็อกด้วยต้นแขน นะครับในลักษณะของก้นแขนนะครับก็นะครับขึ้นไปบล็อกต้นแขนนะครับพร้อมกับหลบหน้า เพื่อให้เอาแขนแนบค้างแนบแขนหลบหลบแนวสอบคู่สู้นะครับ สอบตัดครับเราบล็อกล็อกล้วสอบตัดครับสอบตัดก็บล็อกบล็อกด้วยสอบเช่นกันนะครับสอบตัดบล็อกอีกข้างนึงครับบล็อกสอบงัดนะครับต่อไปสอบงัด บล็อกนะครับ สืบเท้าหรือว่าเราจะโยกตัวยังไงก็ตามเพื่อให้บล็อกให้คู่ต่อสู้เขาทำร้ายเราไม่ได้นะครับ สอบนัดครับการป้องกันศอกของคู่ต่อสู้ในลักษณะของศอกตัด อีกวิธีนึงก็คือการดึงตัวหลบนะครับ ในคู่ต่อสู้ทำการศอกตัดนะครับ